ไปเบิดสุยังแล้วล่ะบ่มียังดีจักอย่างในสายตาแล้วล่ะมันก็เป็นธรรมดาแนวคนเบิดใจ ต้องเจ็บก็เพราะสิหูแล้วล่ะแต่ว่ายังทำใจบ่ได้ คนที่เคยบอกหักหลายให้โหกลายเป็นมา คันว่าบ่ฮักจริง ลูกผู้หญิงบ่ไอ้มีให้ทั้งกายเสียทั้งใจ ยังบ่พอ เห็นไหมกระทิมเก่าบอกคิดว่าเขาสิเจ็บแน่บอลูกมีแม่ มีพ่อคือกัน เบิดหักกะทิมซ้ำบ่คนบ่พอนี่ลาเพิ่นว่า ได้แล้วก็บ่รักษา ทิมปานมาเบิดค่าต่อใจ เจ็บคักเจ็บแน่แท้เด้ ใจมันแพ้คือจังสิตาย แต่คนสิไป เขาคิดง่ายๆว่าเสียควายงงเจ็บกับพ่อสิหูแก่ใจ น้ำตาไหลไปบอกใจมันว่า มันผิดที่เฮานี่ละไปหักคนสู คันว่าบ่หักจริง ูกผู้หญิงบ่ให้ที่ให้ทั้งกาย เสียทั้งใจยังบ่พอเห็นไหมกระทิมเก่าบ่คิดว่าเขาสิเจ็บแน่บ่ลูกมีแม่ มีพ่อ คือกัน หักกะทิมซ้ำบ่ คนบ่พอนี่ล่ะเพิ่นว่า ได้แล้วก็บ่รักษา ทิมปานมาเมิดค่าต่อใจ เจ็บคักเจ็บแน่แท้เด้ใจมันเพ้คือจังสิตาย แต่คนสิไป เขาคิดง่ายๆว่าเสียควายโง่ แต่คนสิไป เขาคิดง่ายๆว่าเสียควายงง หากเขาเบิดใจ รางวัลที่ได้เฮากะแค่ควายงง